thank you กระลับกระลับขบม้าเราชอบกระลับกับกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับฉันขยับขบม้าด้วยคนกระลับกระลับกระลับขบม้าเราชอบกระลับกับกับ วิ่งเป็นแถวจึงนับ ฉันขยับขบม้าด้วยคน บม้าเราชอบกระรอบกับกับ วิ่งเป็นแถวจงนับ ฉันขยับขบม้าด้วยคนกะลอบกะลอบกะลอบขบม้าเราชอบกระรอบกับกับวิ่งเป็นแถวจึงนับ ฉันขยับขบม้าด้วยคน Thank you.